สำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites นะครับ เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดวางเนื้อหาในส่วนของ Google Sites กันก่อนนะครับ โดยเราสามารถที่จะนำความรู้ที่เรียนนะครับ ไปใช้ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ผ่าน Google Sites ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ ซึ่งในการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เนี่ยครับ ก็ ในส่วนของหัวข้อหลักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูการทำงานนะครับ ซึ่งเราสามารถจะสร้างเป็นหัวข้อหัวข้อขึ้นมา ซึ่งตัวหัวข้อนี้จะถูกนำไปสร้างเป็นเมนูในหน้าเว็บไซต์นะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะ ย่อยในเนื้อหาในแต่ละเมนูลงไปได้นะครับ หรือจะเป็นหัวข้อย่อยลงไป ซึ่งในหัวข้อย่อยเนี่ย เราก็ยังมีเนื้อหาย่อยลงไปได้อีกนะครับ ซึ่งในส่วนของตัว Google Sites เนี่ยเราสามารถที่จะใส่เนื้อหาย่อยลงไปได้ถึง4เนื้อหาย่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับลำดับแรกนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อหลักนะครับ ก็จะมีหน้าแรกข้อมูลทั่วไปนะครับผลงานวิชาการแล้วก็จะมีเนื้อหาย่อยลงไปก็อย่างเช่น หนังสือตำราเอกสารประกอบการสอนงานวิจัยนะครับ แล้วก็ หัวข้อบริการวิชาการซึ่งอาจจะแบ่งย่อยออกเป็นแต่ละปีแต่ละปีนะครับ แล้วก็อบรมสัมมนานี่ก็สามารถที่จะย่อยไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็ตารางนัดหมายนะครับ อันนี้ก็เป็นการสร้างโครงสร้างคร่าวๆนะครับ ซึ่งเราสามารถจะสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับ เราสามารถจะเอาโครงสร้างที่เราได้สร้างไว้เนี่ยไปใส่ในหน้าเว็บนะครับ ในส่วนของไซต์นะครับ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เร็วขึ้นนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาว่าเราจะใส่หัวข้ออะไรดีนะครับ อย่างที่บอกนะครับในหัวข้อหลักนะครับ ก็จะถูกนำมาสร้างเป็นเมนูในเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งปรากฏเป็นเมนูในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราจะจัดตำแหน่งการแสดงผลยังไงนะครับ ซึ่งตัว Google Sites สามารถที่จะ จัดลำดับการแสดงผลของเมนูได้นะครับว่าจะให้อยู่ด้านบนหรือว่าเป็นเมนูที่อยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างเว็บไซต์รายวิชานะครับ ก็อาจจะมีในส่วนของการบ้านกิจกรรมรายละเอียด รายวิชานะครับ แบบทดสอบย่อยย่อยลงไปนะครับก่อนเรียนหลังเรียนหรือจะเป็นเนื้อหาบทเรียนนะครับ ก็ย่อยลงไปบทที่ 1 บทที่ 2 นะครับ แล้วก็ บท3บท4นะครับไปเรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละบทเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะย่อยออกมาเป็น 1.1นะครับอ่า1.2 2.1 2.2 3.1 3.2นะครับ ก็ย่อยลงไปได้เรื่อยๆนะครับหรือจะเพิ่มลิงก์ไปยังห้องเรียนออนไลน์ แล้วก็แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมภายนอกก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการออกแบบ โครงสร้างรายวิชาง่าย ๆนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปสร้าง ในส่วนของหน้าเว็บใน Google Sites ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกหัวข้อหลักเนี่ยจะถูกนำมาสร้างเป็นเมนูนะครับในหน้าเว็บไซต์ของเรา ถ้าเป็นในส่วนของหัวข้อย่อยนะครับ ก็จะถูกสร้างมาเป็นเมนูย่อยที่อยู่ในเมนูหลักให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งในการทำงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะ เรียนกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับ สวัสดีครับ